ในการทำงานในยุคปัจจุบันนะครับ ในเรื่องของการจัดการข้อมูลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับ ซึ่งคิดว่าหลายคนนะครับอาจจะเจอปัญหาต่างๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการลืมไฟล์ข้อมูล ข้อมูลถูกไวรัสหรือพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเต็มนะครับ เพราะงั้นเนี่ยการทำงานในปัจจุบันก็จะมีในเรื่องของตัวระบบคลาวด์เข้ามาช่วยนะครับ ในเรื่องของการจัดเก็บข้อมูลที่จะทำให้ผู้ใช้เนี่ย สามารถที่จะเข้าถึงไฟล์ข้อมูลได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วนะครับ ซึ่งในการเข้าถึงเนี่ยผู้ใช้งานนะครับ สามารถที่จะใช้งานไฟล์นะครับ ได้ในทุกๆ ที่นะครับ ทุกเวลาเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับ แล้วก็สามารถเข้าถึงไฟล์ได้ในหลากหลายอุปกรณ์นะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็ยังสามารถที่จะทำงานร่วมกันกับบุคคลอื่นนะครับ ได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วนะครับ ซึ่งในหลักสูตรนี้นะครับก็จะเป็น การสอนในเรื่องของการใช้งานนะครับ ในส่วนของตัว Google Drive นะครับ ทั้งนี้เพื่อที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานหรือว่าการทำงานนะครับ โดยเนื้อหาหลักๆนะครับ จะเน้นในเรื่องของการสอนในส่วนของการที่ครูหรือว่าบุคลากรทางการศึกษานะครับ สามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับ บุคคลทั่วไปนะครับก็ยังสามารถที่จะนำไปใช้งานได้เช่นกันนะครับ